อย่างที่บอกว่าแผนไทย ประเทศไทยเราเนี่ยมีสายการนวดสองสายสายราชสำนัก แล้วก็สายเฉลยศาสตร์นะคะการนวดเป็นสายแขนงหนึ่งที่สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณ ที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการดูถูกดูแคลนว่าเป็นศาสตร์ที่ไร้แก่นสารและเป็นอันตรายทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บจากการนวด แต่ในปัจจุบัน การนวดได้รับการฟื้นฟูและสนับสนุนทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง การนวดแบบราชสำนัก เป็นการนวดเพื่อถวายกษัตริย์ และเจ้านายชั้นสูงในราชสำนัก ผู้นวดต้องเดินเข่าเข้าไปหา ซึ่งผู้ถูกนวดจะนอนอยู่บนพื้น เมื่ออยู่ห่างไม่น้อยกว่าสี่ศอกจากนั้นจนห่างราวหนึ่งศอก จึงนั่งพับเพียบและคารวะขออภัย โดยการไหว้ หรือการกราบ หลังจากนั้นผู้นวดจะคลำชีพจรที่ข้อมือและหลังเท้าข้างเดียวกัน เพื่อตรวจดูอาการของโรค โดยพิจารณาจากการเต้นของชีพจรทั้งสองแห่ง ที่เรียกว่า ลมเบื้องสูงและลมเบื้องต่ำ ว่าเสมอกันหรือไม่ แล้วจึงเริ่มทำการนวด และต้องเน้นความสุภาพเป็นอย่างมาก การนวดแบบเฉลยศักดิ์เป็นการนวดโดยวิธีของสามัญชน ในสมัยโบราณ มาจนถึงปัจจุบัน ที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นที่นิยมโดยทั่วไป ก่อนเริ่มต้นนวด ผู้นวดหรือหมอจะต้องพนมมือเพื่อไหว้ครูเสียก่อน ในขณะที่ผู้ถูกนวดนอนอยู่กับพื้น หลังจากนั้นจึงเริ่มต้นนวดจากเท้าขึ้นไปที่หัวเข่า ไปสู่โคนขาและนวดท้อง หลัง ไหล่ ต้นคอและศีรษะ ต่อมาเป็นข้อแตกต่างระหว่างการนวดแบบราชสำนัก และการนวดแบบเฉลยศักดิ์การนวดแบบราชสำนัก ผู้นวดต้องมีกริยามารยาทเรียบร้อยสำรวม ส่วนการนวดแบบเฉลยศักดิ์นวดด้วยความสุภาพอย่างสามัญชนทั่วไป มีความเป็นกันเอง วิธีการนวด การนวดแบบราชสำนัก จะเริ่มนวดตั้งแต่ใต้เข่าลงมาหาข้อเท้า หรือจากต้นขาลงมาถึงเท้า ยกเว้นว่าจำเป็นจริงๆ จึงเริ่มนวดตั้งแต่หลังเท้าขึ้นไป ส่วนการนวดแบบเฉลยศักเป็นการนวดที่เริ่มที่ฝ่าเท้าขึ้นไปหาลำตัว การนวดแบบราชสำนัก ใช้เฉพาะนิ้วหัวแม่มือ และปลายนิ้วในการนวดเท่านั้น และไม่ใช้การนวดคลึงแขน แขนจะต้องเหยียดตรงเสมอเมื่อน้ำหนักลงที่หัวแม่มือ ส่วนการนวดแบบเฉลยศักดมีได้คำนึงถึงท่าทางของแขนว่าจะต้องตรงหรืองอ การนวดแบบราชสำนัก ผู้ถูกนวดจะต้องอยู่ในท่านั่ง นอนหงายหรือนอนตะแคงขณะได้รับการนวด แต่จะไม่ให้มีการนอนคว่ำการนวดแบบเฉลยศักด มีการให้ผู้ถูกนวดสามารถนอนได้ทั้งนอนคว่ำและนอนหงาย สุดท้ายการนวดแบบราชสำนักจะไม่ใช้การดัดหรือการงอข้อหลัง หรือส่วนใดของร่างกาย ด้วยกำลังแรง จะไม่มีการนวดโดยใช้เข่า หรือข้อศอก แต่การนวดแบบเฉลยศัก์ไม่เว้นการปฏิบัติดังกล่าว และอาจมีการใช้หมอนวด หรือผู้นวดถึงสองคนช่วยกันนวดได้ วันนี้ก็จะสาธิตการนวดสายเฉลยศักดิ์จริงๆ แล้วการนวดสายเฉลยศักดิ์นะคะอย่างที่บอกไว้ว่า การนวดสายเฉลยศักดิ์เนี่ยเราจะมีความแตกต่างจากการนวดไทยก็คือว่าเฉลยศักดิ์เราจะใช้ทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยในการนวดรักษาในการส่งเสริมสุขภาพในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อผู้มารับบริการ ถ้าเป็นสายของนวดไทยเนี่ยเราจะเรียกผู้มารับบริการละซึ่งจะแตกต่างกับสายราชสำนักที่เราจะเรียกว่า ผู้ป่วยนะคะซึ่งการนวดเฉลยศักเราจะใช้ทั้งมือ ทั้งศอกทั้งหัวเข่าเท้าแล้วแต่จุดไหนที่เราสะดวกนะคะบอกก่อนนิดนึงว่าซ้ายเฉลยศักเราจะไม่มีการรักษา จะเป็นลักษณะของการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะถ้าสมมุติมีอาการแต่เป็นลักษณะของเบื้องต้นเราถึงจะส่งเสริมสุขภาพพวกนี้นะคะถ้ามีอาการเราจะส่งต่อไปที่หมอแผนไทยราชสำนักนะคะ เคค่ะวันนี้เราจะสาธิตการนวดสารเฉลยศักดิ์ในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดมนะคะเราจะสาธิตเบื้องต้นก็คือว่าเป็นการนวดหลังนะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นการนวดหลังโดยใช้ศาสตร์ของเฉลยศักดิ์นะคะจะแตกต่างกับศาสตร์ของสายราชสำนักนะคะสายเฉลยศักดิ์เราจะใช้ฝ่ามือนะคะส้นมือนะถ้าเป็นสายของราชสำนักเราจะใช้แค่ ป้งอย่างเดียวนะคะ อันนี้เป็นลักษณะของการคลายหลัง ซึ่งคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมหรือมีอาการออฟฟิศซินโดมจะเป็นลักษณะของโรคปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมนะคะ พฤติกรรมของคนที่นั่งนานๆในคนที่มีอาชีพเป็นครู นักงานแบงก์หรืออาชีพที่อยู่ในออฟฟิศ คนที่ทำธุรกิจเนี่ยเครียดมากทำงานมากใช้คอมพิวเตอร์มากเป็นปัญหาต่อหลังนะคะอ่ะถ้าต่อไปเชลยศักดิ์ของเราเนี่ยนอกจากการนวดโดยใช้ทุกส่วนของร่างกายแล้ว เราก็จะมีการยืดเหยียดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการยืดหลังนะคะ เราจะนวดที่เกิดการคลายกล้ามเนื้อก่อนแล้วเราก็จะยืดหลังนะคะโอเคค่ะนอกจากการยืดแล้วเราก็จะมีการดับ หลังนะคะโดยที่ผู้มารับบริการของเราจะต้องนอนตะแคงการนอนตะแคงก็จะมีสรีระของเขานะ เราจะต้องมีการวางเท้าที่ถูกต้อง การวางแขนที่ถูกต้องเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มารับบริการก็เป็นการยืดเหยียด เราจะไม่ได้ยืดเหยียดมากจะยืดเหยียดแค่พอตึงเส้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังที่มีผลต่อการเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับฟิสินโดมนะคะโอเคค่ะภาถัดไปนะคะ นอกจากหลังแล้วก็จะมีผลต่อกล้ามเนื้อบริเวณของที่เชื่อมต่อกล้ามเนื้อบ่านะคะ อันนี้เราก็จะนวดบริเวณของเนินอกกล้ามเนื้อตรงนี้ หรือเส้นตรงนี้จะมีผลต่อบ่าที่เราเป็นนะคะ ต่อฟิสิโดมที่เราเป็นเราก็จะมี แค่คุณมีภาวะเครียด โดนสัมผัสโดยการนวดหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการนวดก็จะรู้สึกบรรเทาอาการนั้นนะคะ อันนี้ก็เป็นท่าหนึ่งที่ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อโรคออฟฟิศซินโดมนะคะ แล้วก็ท่าสุดท้ายที่อยากนำเสนอนะคะ ก็เป็นการท่ากล้ามเนื้อบ่านะคะมาดูท่ากันนะคะ ท่านี้เราก็จะใช้ข้อศอกท่านี้เราจะใช้ข้อศอกของ หมอนะคะหมอแผนไทยนะ กดลงไปบริเวณข้างกระดูกสะบักนะคะ แล้วก็ยืดแขนคนไข้ลักษณะแขนผู้มารับบริการลักษณะนี้นะคะอาการของออฟฟิซินโดมที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบริเวณที่กล้ามเนื้อจะแข็งแข็งเกร็งบริเวณสะบักบริเวณแขนตาและแผลทางนี้ก็จะช่วยได้นะคะ ท่าที่เรานำเสนอในวันนี้ มีทั้งหมด5ท่านะคะ เป็นท่าของเฉลยศักดิ์ที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะเริ่มท่าที่เราเริ่มเมื่อสักครู่ก็จะมีท่าล้างมีท่ายืดหลังดึงแขนนะคะ แล้วก็มีท่าบิดกล้ามเนื้อหลังนะคะ ยืดบิดกล้ามกล้ามเนื้อหลัง แล้วก็มานอนหงายเพื่อนวดบริเวณของเนินโคช่วยในการยืด ควายกล้ามเนื้อบ่านะคะ แล้วก็ท่าสุดท้ายเราก็จะไม่ลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อบ่าตัวนี้เป็นท่าที่เวลาคุณทำงานคุณจะหอมไหล แต่เวลาเรามาทำการผ่อนคลายเราก็ยืดกลับมานะคะโอเคค่ะทั้งหมด5ท่านะคะที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะวันนี้ก็ขอนำเสนอแค่นี้นะคะ ขอบคุณค่ะ